เทคโนโลยีที่ 3 นะครับ ที่จะช่วยลดความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนของการบริหารยาครับ เทคโนโลยีนี้ชื่อว่า Smart Infusion Pump Smart Infusion Pump เป็นเครื่องควบคุมการให้ยาทางเส้นเลือดซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความถูกต้องในการจ่ายยาทางเส้นเลือดให้กับผู้ป่วยครับ เครื่องควบคุมนี้จะมีกลไกอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พยาบาลสามารถที่จะเข้าไปกำหนด ค่าปริมาณความเร็วในการให้ยาสู่เส้นเลือด รวมทั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาทางเลือดครับ Smart Infusion ปั๊มนะครับในรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทางยา ฐานข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งจะมีค่าสูงสุดต่ำสุดของยารายการที่กำลังจะจ่ายให้กับผู้ป่วยทางเส้นเลือดครับ การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเหล่านี้ จะทำให้เครื่องสามารถที่จะแจ้งเตือน สามารถที่จะควบคุมปริมาณการให้ยา ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับซึ่งจะช่วยป้องกันความคลาดเคลื่อนในการให้ยาทางเลือดอีกทางหนึ่ง ฐานข้อมูลทางยานี้ก็เป็นฐานข้อมูลที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับ แก้ไขเพิ่มเติมนะครับ ตามมาตรฐานการทำงานมาตรฐานของวิชาการที่เกิดจากการวิจัยและค้นคว้าใหม่ ๆ ได้ครับ ประโยชน์ของการใช้สมาร์ทอินฟิวชันพัมส์ครับ ถ้าพูดถึงว่ายาเม็ดนะครับ เราใช้ BCMA ในการลดความคลาดเคลื่อน เพื่อระบุผู้ป่วย ระบุยา ระบุผู้จ่ายยานะครับ Smart Infusion Pumps ก็จะเป็นเครื่องมือในการลดความคลาดเคลื่อนในการให้ยาหรือบริหารยาที่เป็นยาที่ให้ทางหลอดเลือดครับ Smart Infusion Pumps จะช่วยควบคุมการให้ยาทางเส้นเลือดแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้อง จะช่วยนะครับ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลชาการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในเรื่องปริมาณความเร็วและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่พยาบาลตั้งไว้ และแจ้งเตือนหากไม่ตรงกัน Smart Infusion Pumps มีระบบอัตโนมัติในการควบคุมการเปิดและปิดการให้ยา เมื่อมีปัญหาหรือมีความเสี่ยงในการให้ยาเกิดขึ้น ที่สำคัญครับ ระบบ Smart Infusion Pumps จะเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลดังนั้นข้อมูลการให้ยา ปริมาณ ความเร็วต่างๆ ที่มีการให้ยาทางหลอดเลือด ก็จะถูกจัดเก็บไว้ และมีประโยชน์ในการนำกลับมาวิเคราะห์ หรือนำกลับมาค้นหาสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยาได้ ข้อจำกัดครับ เนื่องจากสมาร์ t อินฟิ i ชันปั๊มจะต้องใช้กับผู้ป่วยที่มีที่หมอได้สั่งใช้ยาที่ให้ทางหลอดเลือดดังนั้นจะต้องใช้จำนวนมาก ที่สำคัญจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีราคาสูง และมีต้นทุนในการจัดหามาให้บริการ รวมทั้งต้นทุนในการบำรุงรักษาสูง ขณะเดียวกันครับ Smart Infusion Pumps หากซื้อมาเดียวๆประโยชน์ที่ได้ก็ไม่มาก หากต้องการประโยชน์สูงจะต้องเชื่อมโยงระบบ Smart Infusion Pump กับฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบริการข้อมูลเข้าด้วยกัน ก็จะเป็นประโยชน์มากๆครับ